วัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Easy How นะครับช่องที่จะมีการสอน How to ต่างๆ การทำของเล่นแบบง่ายๆ นะครับการทำกันพลา แล้วก็จะมีการรีวิวกันพลาให้ทุกท่านได้ชม เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจซื้อ แล้วก็เป็นการประกอบการที่จะเราเราจะประกอบกันพลาขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวกันดั้ม W Riser RG หรือ Real g a ก e นะครับ ซึ่งเป็น RG ก็ตัวที่ 18 แล้วนะครับ ทีนี้เราก็มา อันดับแรกเลยเรามาดูกล่องก่อนนะครับด้านหน้านะครับของ กันดั้มดับบเิลโออร์ R ีนะครับเรามาเปิดดูข้างในกล่องกันนะครับ มีอะไรมาให้บ้างนะครับ มันจะมีแผงนะครับถุงที่ใส่แขนนะครับหนึ่งสองสามสี่ ก็จะมีแมนนวลคู่มือการต่ออยู่ด้านล่างนะครับ ครับเราก็จะมาดูแผนกันนะครับ 1 2 3 4 5 6 7ลังนี้2แผนนะครับ 8 9 นะครับ มีคูณ 2 อยู่ตรงนี้ 10 11 12ครับ ทั้งหมด 12 แผนนะครับ อันดับต่อไปนะครับก็จะมาดูแผงกันนะครับ ว่าแต่ละแผงนั้นเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือแผง A นะครับก็ลองดูดีเทลนะครับว่าดีเทลของ RP นั้นเป็นยังไงนะครับ ส่วนตัวผมว่าดีเทลก็จะพอๆ กับ MG บางตัวเนี่ย จะเหนือกว่า MG ซะด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็ตัวเล็กดีนะครับ แต่เล็กๆเนี่ยบางทีก็จับยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแผง B นะครับเป็นโครงในนะครับ ก็ตามสไตล์ RG ครับโครงในที่ต่อสำเร็จมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอย่างแขนนี่ก็เป็นนะฮะตั้งแต่ต้นต้นแขนจนถึงมือนะครับ ขา ก็เป็นขาทั้งดุ้นเลย ของ C นะครับ ก็มีพาร์ทสายของดาบด้วยนะครับสีแดง แล้วก็มีกระจกคอกคิทของโอไลเซอร์สีส้มนะครับ ดีนะครับดี เมื่อกี้ดีหนึ่งนะครับ อันนี้ดีสองแหมดีสองนะครับแหอีหนึ่ง E2 นะครับแผง F นะครับ F มี 2แผงนะครับ มี2แผงอันนี้ผมก็ไปเร็วเลยนะครับแผง G นะครับแผง H ก็้สุดท้ายนะครับแผงเล็กเลยนะครับ แผงนี้ส่วนของโอไลเซอร์แผงไอนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นสติกเกอร์นะครับที่แถมมากับให้มากับ WRG นะครับ ก็ดูแล้วค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ มีสติกเกอร์ ที่เป็นสติกเกอร์เงาในส่วนนี้นะครับ